ปัจจุบันในโลกของธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน มีสินค้าหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกใช้ และผู้บริโภคอย่างพวกเรา ก็คงจะคุ้นหูกับคำว่าแบรนด์ แต่เราเคยสงสัยกันไหม ว่าแบรนด์แท้จริงแล้วคืออะไร ทำไมต้องมีแบรนด์ แล้วใครที่เป็นคนสร้างแบรนด์ ในอดีตนั้น แบรนด์เริ่มต้นจากความจำเป็นในการที่สินค้าจะต้องมีชื่อ เพื่อทำให้เกิดการจำแนก ว่าสินค้าที่เป็นของใคร หรือผู้ผลิตรายใด เพราะจากที่เคยเป็นสังคมเล็กๆ เมื่อมีการเติบโตและขยายตัว ก็เกิดเป็นการค้าขายเต็มรูปแบบ ที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน รูปร่างหน้าตาเหมือนกันจำหน่ายอยู่มากมาย จึงจำเป็นต้องมีแบรนด์ หรือตราสินค้าเพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถจำแนกได้ว่าสินค้าหรือบริการนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด มาถึงปัจจุบัน แบรนด์ทำหน้าที่มากกว่าแค่การจำแนก หลายคนพูดถึงแบรนด์โดยไม่ได้นึกถึงแค่ชื่อสินค้า แต่นึกถึงชื่อเสียง บางคนถือว่าแบรนด์เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ บางคนก็มองแบรนด์เป็นการบ่งบอกภาพลักษณ์ และเป็นการแสดงสถานภาพทางสังคม เพราะในยุคที่ผู้บริโภคอย่างพวกเรา มีทางเลือกในการบริโภคสินค้าบริการต่างๆมากมาย แบรนด์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเรา เมื่อเราบอกว่าเราต้องการเลือกซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง สิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงคือ แบรนด์ของสินค้านั้นๆ เพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เราลองมานึกถึงว่าถ้าเราอยากจะมีรถยนต์สักคันหนึ่ง สินค้าที่เราต้องการคือรถยนต์ ซึ่งใช้เป็นพาหนะเพื่อนำเราจากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง แต่ในความเป็นจริง เรามักจะไม่ได้ต้องการรถยนต์ที่เป็นเพียงแค่พาหนะ แต่เราต้องการรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของเราทั้งในด้านของขนาด คุณภาพ ความคงทน การออกแบบ สีสัน ไปจนถึงภาพลักษณ์ เราพิจารณาปัจจัยต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต ความยากง่ายในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ไปจนถึงภาพลักษณ์ที่สะท้อนออกมากับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้นๆ ดังนั้น เมื่อเราต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์หนึ่งคัน เรามีปัจจัยที่ต้องพิจารณามากมายนับไม่ถ้วน เราจึงมักพิจารณาแบรนด์ก่อนเป็นดับแรก โดยเราจะพิจารณาแบรนด์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุด ในยุคที่มีสินค้าบริการหลากหลายให้เลือกซื้อเลือกใช้มากมาย และผู้บริโภคก็ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้น ผู้บริโภคจึงมักใช้แบรนด์ในการทำหน้าที่เป็นทางลัด และแบรนด์ที่เราเลือก ก็คือแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นตัวเรา หรือแบรนด์ก็คือเรา เราก็คือแบรนด์ เมื่อเรารู้แล้วว่าแบรนด์มีหน้าที่ต่างๆ มากมาย แล้วใครล่ะเป็นคนสร้างแบรนด์ขึ้นมา ในยุคของเกษตรกรรม แบรนด์ถูกสร้างขึ้นมาจากเจ้าของปศุสัตว์ เจ้าของฟาร์ม ในยุคอุตสาหกรรม แบรนด์ถูกสร้างขึ้นมาจากเจ้าของโรงงาน หรือเจ้าของผู้ผลิตสินค้า และในยุคปัจจุบัน นอกจากเจ้าของสินค้าหรือบริการที่เป็นคนสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้ว ผู้บริโภคอย่างพวกเราทุกคนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างแบรนด์ และเช่นเดียวกัน ผู้บริโภคอย่างพวกเราก็เป็นผู้ทำลายแบรนด์ พวกเราก็เป็นผู้สร้างแบรนด์ เพราะพวกเราทุกคนเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าหรือบริการตามแต่ที่ต้องการและพึงพอใจ เมื่อมีผู้บริโภคจำนวนมากที่เลือกซื้อเลือกใช้แบรนด์หนึ่งขึ้นมา แบรนด์นั้นก็กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และถ้าผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อเลือกใช้แบรนด์นั้นอย่างต่อเนื่อง แบรนด์นั้นก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยที่ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างขึ้นมา ในขณะที่แบรนด์ที่ถูกทำลาย ก็คือแบรนด์ที่ผู้บริโภคไม่รู้จัก ไม่จดจำไม่นิยม หรือไม่มีความต้องการที่จะซื้อหรือใช้แบรนด์นั้นอีกต่อไป ตัวอย่างของแบรนด์ที่ถูกทำลายก็คือแบรนด์โกดักผู้ผลิตฟิล์มสำหรับกล้องถ่ายรูป เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ นิยมใช้กล้องดิจิทัลในการถ่ายรูป เพราะมีความสะดวก ใช้งานง่าย ไม่สิ้นเปลือง เมื่อเทียบกับกล้องที่ใช้ฟิล์ม เมื่อมีการถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัลที่มีข้อได้เปรียบที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทำให้แบรนด์อย่างโกดัก ซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในด้านฟิล์มถ่ายรูป ก็กลายเป็นแบรนด์ที่ถูกทำลายโดยผู้บริโภค เพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง ตอนนี้เราอาจจะสงสัยแล้วว่าแบรนด์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตลาดอย่างไร แบรนด์เป็นคำนาม คือตราสินค้าหรือชื่อยี่ห้อของสินค้าหรือบริการ และเมื่อมีชื่อยี่ห้อแล้ว ก็ต้องมีการทำให้ชื่อยี่ห้อนั้น ๆ เป็นที่รู้จัก ซึ่งนั่นก็คือการสร้างแบรนด์ หรือ Branding แล้วแบรนด์กับการสร้างแบรนด์มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำการตลาด ความจริงแล้ว เราอาจถือว่าแบรนด์กับการสร้างแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาด เพราะเมื่อ เรานึกถึงการตลาด หลายคนคงจะนึกถึงการวางกลยุทธ์การตลาดโดยใช้หลักของ 4P ก็คือ P product การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ P price การวางกลยุทธ์ราคา P place การวางกลยุทธ์การจัดจำหน่าย P-Promotion การวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และแบรนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ P-Product การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ เพราะเราคงจะเคยสังเกตเห็นแบรนด์หรือตราสินค้าอยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจิ้งของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีกระบวนการสร้างแบรนด์ร่วมอยู่ด้วย เมื่อเราพูดถึงแบรนด์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาด เราอาจจะคิดว่าแบรนด์เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ทางการตลาด เราลองมาฟังกันดูนะคะว่าปัจจุบัน แบรนด์มีความสำคัญมากแค่ไหน Interbrand บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงการจัดอันดับแบรนด์ดีเด่นของโลก 100 อันดับ และมีการตีมูลค่าของแบรนด์เป็นตัวเงิน โดยที่แบรนด์ที่ได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับหนึ่งก็คือแบรนด์ Apple แบรนด์สมาร์ทโฟน ชื่อดัง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยที่ก่อนหน้าปี 2013 แบรนด์ที่ได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ก็คือแบรนด์โคคาโคล่าหรือโค้ก ซึ่งความสำเร็จของโค้กนั้นไม่ธรรมดา เพราะโค้กเป็นแบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในปี 1886 มีอายุเก่าแก่ถึง 131 ปี ในปี 2016 มูลค่าของแบรนด์โค้กตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้สูงกว่า 73,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีผู้ประมาณการตัวเลขมูลค่าของโค้กว่าสูงกว่า GDP ของ 3 ประเทศ อย่างโบลิเวีย เคนยา และบาเรนรวมกัน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าในปีแรกที่โค้กเกิด โค้กขายในราคาแก้วละ 5 เซนส์และขายได้เพียง 9 แก้วต่อวันเท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบัน โค้กขายได้โดยเฉลี่ย 1,900 ล้านขวดต่อวัน แล้วทำไมแบรนด์อย่างโค้กถึงได้รับความสำเร็จอย่างล้นหลามมากว่า 100 ปี ความจริงแล้ว โค้กเองก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ในร้านขายยาแห่งหนึ่งในซีแอตเทิลและโค้กก็มุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน จนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้มาถึงตรงนี้เราคงจะมองเห็นแล้วว่า SE ก็ต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภครัก เพื่อจะพัฒนา และเติบโตสู่การเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง หรือ strong brand ซึ่งก็ต้องมาจากการสร้างแบรนด์ ควบคู่กับการทำการตลาดเพื่อความยั่งยืนของการประกอบการเพื่อสังคม เราไปติดตามในตอนต่อไป ว่า SE จะทำยังไงถึงจะทำให้แบรนด์เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้